Whoa. Oh. สวัสดีครับยิน Oh. ไวพระจะขไปบนบาเมื่อทองเขารอคอยอยากจะไปเจอนอนสักสองสามวันเอาพอดีว่ามีเพือนอยู่เชียงใหม่ก็เลยขอไปพักอยู่บ้านมัน พอไปถึงบ้านก็ยิ้มให้กัน บอกให้รีบตามมัน 干嘛？